จะวาดรูปคุณพ่อของคุณต้นนะครับ ส่งรูปมาให้ ก็เตรียมเอาไปสแกนมาแล้ว มีสามรูปตรงนี้ก็ดูหล่อเหลากัน อีกทีเดียว ผมเลือกรูปนี้นะครับเู้สยกว่า แบบจะยิ้มหน่อยแล้วก็น่าจะแบบโอเค จะสแกนมาละเดี๋ยวเริ่มกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ผมเกือกศักดิ์พลภูมิ เจ้าของเพจ Artwork Handmade Shop และ Channel Artwork แต้มสีเติมสุขฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ